นักท่องเที่ยวผู้เป็นสามีพูดว่า Ok, je vais poser encore quelques questions à notre guide. ซึ่งแปลว่า โอเค ฉันจะถามคำถามมัคคุเทศของเราอีกสามสี่คำถามคำว่า Poser, เป็นคำกริยารูปเดิม แปลว่าวางหรือตั้งคำว่า encore, เป็นคำวิเศษ แปลว่าอีกคำว่า question, เป็นคำนามเพศหญิงพหูพจน์คำว่า à accent grave เป็นคำบุพบทแปลว่าที่ คำว่า notre เป็นคำคุณศัพท์บอกความเป็นเจ้าของ แปลว่า ของเรา คำว่า guide เป็นคำนามเพศชายเอกพจน์ แปลว่ามัคคุเทศหรือหนังสือนำเที่ยว ในประโยคมีการใช้คำกริยาวลี ซึ่งเป็นคำกริยาที่สร้างขึ้นมาจากคำหลายคำในตัวอย่างนี้ก็คือคำว่า poser ตามด้วยคำว่า question ตามด้วยคำว่า accent grave หากแปลตามตัวอักษรก็คือ ตั้งคำถามแก่ใครหรือที่ใคร ในภาษาไทย อาจจะแปลตรงตัวได้ว่าถามใคร หรือตั้งคำถามถามใคร ให้สังเกตว่าภาษาไทยไม่ได้ใช้โครงสร้างที่ตายตัว คือกริยาจำนวนมากใช้เป็นกำตรงก็ได้หรือจะใช้ให้มีคำบุพบทแทรก โดยยังมีความหมายเหมือนเดิมก็ได้